พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน อยู่ไหน ระบบติดตามการเคลื่อนที่ภายในอาคาร ปัจจุบันมีการนำระบบการติดตามการเคลื่อนที่ภายในอาคาร มาใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดการระบบคลังสินค้า การติดตามอุปกรณ์ในสถานพยาบาล หรือการติดตามการเคลื่อนที่ของบุคคลครับ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถใช้งานได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานครับ สวทชพัฒนาอยู่ไหนแพลตฟอร์มระบบติดตามการเคลื่อนที่ภายในอาคารโดยเทคโนโลยีบลูทูธที่ผ่านการพัฒนาให้มีการค้นหาตำแหน่งได้รวดเร็วและแม่นยำด้วยเทคนิค AOA หรือ Angel of Arrival โดยข้อมูลที่ได้จากการติดตามจะถูกส่งไปประมวลผลบนระบบคลาวด์ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำข้อมูลการติดตามไปใช้งานต่อได้ทันที